ใครมีวิธีการดูไพ่ดีๆ ก็แนะนำได้นะเพื่อนๆ มาตาเลขตามมันไปที่แดง 200 ที่ตามไปเพราะว่าเห็นแดงแม่งไหลนะฮะ ก็เลยลงแดงแม่งไปเลยฮะมามา โอ้ยสิบเอ้ย อุ้ย นึกว่าป๊อกแปด๊อกเก้าเอเคแม่งห้าแต้มถูกว่า สวยงามครับเจ็ดแต้มแดงไหลจริง ๆด้วยเพื่อนๆ แดงไหลฮะ แบบนี้ก็ยาวไปครับ เล่นจนกว่ามันจะออกน้ำเงินนะ เห็นไหมครับมันแอล แอลน้ำเงิน แอลน้ำเงินนะ แล้วก็แอลแดง2 4 6 7 2 4 6อ่ะมันน่าจะได้อีกตาหนึ่งอันนี้ผม ก็ไม่รู้นะ คิดว่ามันน่าจะมาอีกตาหนึ่งเท่าเท่ากันหรือเปล่า เพราะมันมาตัวแอลแล้วอะจัดไปไหลปุยไหลไปงายดี ไงายดีๆนะเจ๊โอ้โหกูลุ้นซะ เออฝรั่งฝรั่งฝรั่งอุ้ยปอกเก้าเย็ดเฮ้สวยงามครับ พี่น้องครับ สวยงาม ไปครับตามต่อตามแดงต่อ ตามแดงต่อไป จะแฮตทิกหรือเปล่า มาดูกันครับ เย็ดเค ของจริง ใครอยากมาที่เดียวกับผมนะครับ บาคาร่าวอลเล็ตนะครับไปที่เม้นปักหมุดเม้นแรกเท่านั้นนะเพื่อนๆ ทักหาแอดมินรับโปรรับได้เลยทันทีนะฮะเม้นแรกเข้านั้นนะครับ เม้นอื่นๆ ผมไม่รับผิดชอบนะเพื่อนๆมาตาที่3จะแฮตติกหรือเปล่า แดง 8 รอบแล้วนี่หว่าไม่ออกไปอ่ะก็เสียวอยู่นะยังสามแต้มเราปอกเก้าโอ้โหสิบรอบอ่ะเก้ารอบอ่ะออกแต่แดงอ่ะ คิดดูดิกำไรเห็นเห็น แดงต่อครับ ย้ำย้ำแดงต่อ ไม่ต้องอัพนะ ถ้าเกิดเราได้อย่างนี้แล้วไม่ต้องอัพนะครับ เล่นจนกว่ามันจะออกน้ำเงินไปเลยนะ เทคนิคนี้นะ ใครๆก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะ เห็นมันแดงไหลขนาดนี้ อย่าไปตรงข้ามนะเพื่อนๆผมเคยสวนมาแล้ว เรียบร้อย เจอพโลหม้อใหญ่ มาครับ แหมยิ้มกุ้มกิ่มมีอะไรปะเนี่ยเก็บแต้มครับของเราฝรั่งเออสวยงาม สวยงามครับ แดงสิบรอบติด เย็ดเท่ใครแม่งทันตั้งแต่ตาแรกนะ เล่นแดงอะ่ะ แล้วยาวๆมายังไงก็รวยอะ่ะ แล้วถ้าเกิดยิ่งอัพไปด้วยอะ่ะรวยเละเทะไปต่อครับจนกว่าแม่งจะออกน้ำเงินเฮ้ยวันนี้เล่นง่ายจัดงบพันเดียวนะครับ แต่น่าเสียดายอย่างหนึ่งนะสีแดงแม่งโดนค่าน้ำนะครับ โดนค่าน้ำนะเอ้ยทำไรอะ่ะ เอ้ยทำดีดีดิมาดูกันต่อฮะตาที่ 11 จะออกแดงหรือเปล่า แต่แฮตติกไปแล้วนะครับของเรา3ตาอุ้ยแม่งหน้าก้าวว่ะอุ้ยแม่งป๊อกแปดสามแต้มเรียบร้อยแม่งพลิกน้ำเงินแล้วนะครับมันจะแอลทอนหรือเปล่าวะ าซ้อนไหมตามลายครับ เผื่อ เผื่อแอลซ้อน ถ้ามันออกน้ำเงินก็จะเล่นน้ำเงินยาวๆไป จนกว่ามันจะออกแดง แล้วเดี๋ยววิเคราะห์อีกทีหนึ่งว่าจะย้ายหรือว่าจะอยู่ที่เดิม โอเคนะก็แอลโอเค มาดูกัน แอลซ้อนแอลซ้อนแอลไปดิ ดี๋ยวรู้จัก อ้าวฝรั่งป๊อกเก้าครับ พี่น้องครับป๊อกเก้าครับ น้ำเงินต่อแบบนี้ไปน้ำเงินต่อ ผมว่ามันฟอนแอลว่ะ แต่ไม่อัพเล่นยืนพื้นไป 200 มาแล้ว 200 ไปอัพปุ๊บเชื่อเลยว่าโดนเลย อย่าอัพครับ ถ้ารอบนี้เราโดนก็เท่ากับว่าเราก็เสียนี่หว่าเพราะว่าเมื่อกี้เจ้า เจ๊คนนี้เขาแกะอะไรของเขานักหนาวะเขาแกะอะไรของเขานักวะ ส่วนใครนะครับที่อยากมาที่เดียวกับผมนะครับ บาคาร่าเว็บตรงนะ ไปที่เม้นปักบุดเม้นแรกเท่านั้นทั้งหาแอดมินรับโปรรับเลยทันทีนะฮะ รับเลยทันทีนะสี่ใบ โอ้โหได้สี่แต้มจริงๆ แม่งสี่มีแต้มหกสวยงาม โอ้โหแม่งชนว่ะแม่งเขียวว่ะ แล้ววันนี้ไม่มีกระจิตกระใจที่จะไปเล่นเขียวเล่นเสมอเลยว่ะ ปกติผมจะเล่นติดไว้นะแต่วันนี้ไม่ติดนะครับ ไปไงดีวะเนี่ยแม่งเสมอคาด ไงดี ผมขอเว้นดูตาหนึ่ง เราเล่นเราต้องใจเย็นๆนะเพื่อนๆ ต้องใจเย็นๆนะครับ ขอเว้นตาหนึ่ง เล่นดูก่อน มันออกอะไร แม่งออกเขียวมานี่เดายากมาก แล้วแดงโต๊ะนี้แม่งโคตรเยอะ 28 ต่อ 27 ก็เกือบเกือบเท่านี่หว่าสี่แต้มเสมออีกแล้วเยเค ของเสมอ แล้วมันออกเสมอส่วนใหญ่ มันก็ไปแดงนี่หว่า มันผมลงแดงนะ แดงนะ 400 ไป อัพแล้วนะ400แล้วนะเพื่อนๆฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ ด้วยการกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามแล้วก็สั่นกระดิ่งไปเลยนะครับ เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปวิดีโอต่อ ๆ ไปนะเพื่อนๆใครมีเทคนิคดีๆนะครับ คอมเมนต์มาได้เลยเดี๋ยวจะลองเอาไปเล่นดูบ้างนะครับ มีสูตรอะไรก็แนะนำได้นะ เดี๋ยวผมไปลองให้ แม่งหน้าเจ็ดเฉยอ้าวบอดเราสี่แต้มอ้าวบอดครับโอกาส โอกาสแม่งมาเหยียดเย่สี่แต้ม สี่แต้มได้ ไปแดงต่อสิครับพี่น้องครับ แดงเยอะเกิน โอกาสแม่งมาแดงอะ่ะ400ไปเหมือนเดิม มา ชกกันต่อกำไรกำไร 700 นะครับ ตอนนี้งบผมเอามา 1,000 กว่าบาท แต่ลืมว่ากว่าเท่าไหร่ ลืมไปแล้วแต่พัน กว่า บาท ขอป๊อกเก้าดิแม่งห้าแต้ม เราเจ็ดแต้มอย่า มีแต้มนะ โอ้โหแม่งคนดียแวว่ะเย็ดเท่เขียวอีก แล้วว่ะ เพื่อนๆอันนี้อันนี้คือดาวแล้วนะ มันเป็นแดงสองน้ำเงินหนึ่งเผื่อน้ำเงิน อ่ะเล่น 500 เลยเคือเอาน้ำเงิน ยัดไป หงายมาดีๆนะเพื่อน นะ อีเจ๊ไม่ใช่เพื่อนเออมันนั่งไม่นิ่งเลยวะมันทำอะไรของมันนะวะ ตั้งแต่ต้นมาเลยเนะี่ย ตั้งแต่ต้นคลิปเลยนะ เอาหน้าก้าวโอ้โห คลิปหาย อ้าว เหมือนกันอีก เอาสีมา เออสวยงามครับ น้ำเงินเหยียดแค่น้ำเงินครับเดี๋ยวเล่นน้ำเงินต่อ ผมขอเล่น 600 ไปเลย650ถ้าเกิดได้ก็เลิก ถ้าเกิดไม่ได้ก็เลิกครับ เพราะว่าได้กำไร1,000แล้วนะเพื่อนๆโอเคนะ ตาสุดท้ายนะครับ ได้ก็เลิกไม่ได้ก็เลิก อัพแม่งไปเลยครับ ผมคิดว่าแม่งเป็นน้ำเงิน หงายมา ขอน้ำเงินนะ ขอน้ำเงินนะ น้ำเงิน เออหกแต้มมันสี่โอ้โหแม่งมาขี่คอเย็ดเป็ด โอเคไม่ไปต่อแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับ ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับการเล่นเซ็กซี่บาคาร่างบ 1,000นะครับ กำไรนะครับ1,000 โดยประมาณนะ ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็ติดตามไว้เลยนะเพื่อนๆ ใครอยากมาที่เดียวกับผมนะครับบาคาร่าเว็บตรงนะครับ ไปที่โพสต์ปักบุดโพสต์แรกเท่านั้น ทักหาแอดมิน รับโปรรับได้เลยทันทีนะฮะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเด้อสวัสดีทุกท่านนะครับ